one mile. 咱们不走了。

รักเรามาจานเลื่อดแต่กำลังความจริงไม่ดีลาลาลาลาลาลาลาลาลาจ้าโอ้ดูดวชะตาวาสนารวยถึงเธอรักได้เพียงควาเกอเพียงระเมอขาดเพื่อพราดี orang goyang นแต่กลางคืนซื้อสวมในตัวรักได้เป็นอดีตดับดึงลีเป็นแต่หัวใจตัวรักแล้วละใจไม่มีรักใครหัวใจบี รักก็ยังจิตใจของกลับมาไฟเจ็บไปดูนี้กลับพีกเพลงนี้เกิดมาชานี้อะไรก็เห็นใจลาลาลาใจไม่เหมือนหัวใจใจ Sumpah itu asal. Kita sopan อยาไปก่าไปรรูปั้เอเทขอพีกั้งให้ด่งเหมือนเมื่อครั้งก่หลวงปู่วยวอนขอพรให้ดเทช่วยเสกคาาให้เป็นเมตตารณีหลวงปู่ช่วยีช่วยีส